พันหาหรือ 2,000เขาบ่ต้องปรับไม่เป็นร้อยหาสิบแล้วค่ะเดี๋ยวนูนะสิเลนไม่เดียวเนี่ยลากไปเรื่อยๆเออได้เท่าไหร่เอาสักนั้นเนาะอ่ะโอเค เดี๋ยวจะค่อยๆกดไปเรื่อยๆเนาะค่ะสำหรับสูตรอ่อลากไม่นี่หนูนะแนะนำว่าให้เลนเป็นแบบพวกไม่หนักดีกว่าเนาะโอเคมา สวยงามอีก 40 บาทค่ะถามว่าทุนได้หน่อยเหรนได้บอกะเหรนได้อะแต่ว่าโอกาสที่จะขึ้นหลักพันกะมีหน่อยเนาะค่ะอ่ะหาสมมติว่าเขาเหรน ไม่หลากมาตั้งแต่ 6 บาทตั้งเสียอ่ะโอกาสที่จะคืนพันอีกอะยากอยู่เนาะอ่ะโอเคไปค่ะเดี๋ยวลากไปเรื่อยๆเลยเขาสิพ่อปรับอย่างทั้งสิ้นเนาะค่ะโอเคการมีขืนมีลงเป็นเรื่องปกติเนาะเดี๋ยวลูน่ากะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะ กับช่องรักปันสล็อตแล้วกะสล็อตเซียนพ่อมเนาะเออทุกวันพื่อหาสล็อตเซียนพ่อมหนูนะจะออมีลงเนาะค่ะกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่เนาะแล้วก็อย่าลืมกดเข่ากลุ้มเทเลแกรมเนาะค่ะ โอเค กดไปเรื่อยๆ เนาะคะ่ะสำหรับออโอ้โห เชี่ยมาว่ะเฮ้ยจังไหน เฮ้ย มา โอ้แต่ว่าบ่ได้ว่ะแม่งได้สามอัน อ่ะพอเป็นอย่างสองร้อยยี่สิบค่ะ โลอีกสวยงาม โอเค ดาบขวานเฮ้ย มาว่ะคอมโบหกฟิสปินสิบครั้งโคตรเอา480 บาทเนาะค่ะ ตอนนี้ โอเค กะ เข่าดีอยู่นะสำหรับสูตรนี่ อ่ายี่สิบบาท เป็นไดโอ้โห อีกยี่สิบบาท สวย แจกกันค่ะ สำหรับผู้ใดที่เล่นตามนูนะก็อยากให้เลือกเวลาเล่นดี ๆ เนาะคะ่ะแล้วก็เล่นแบบใจเย็น ๆ เนาะโลมานี่ ขึ้นยาก เออว่าแม่นขึ้นยากดิคนว่าอย่างโลมามันขึ้นง่าย แต่ว่ามันต้องใส่เวลาในการเล่น หากว่ามีเวลาเล่นแน่นี่กะแนะนำเป็นโลมาดีกว่าเนาะคะ่ะเบิร์ตซ่า แล้วก็ได้ซ่าขึ้นกันเออเจ็ดร้อยบาทค่ะปัญหาละบ่ต้องปั๊มไปแล้วค่ะ กดต่อเลย อ๋อ เดี๋ยวสิลากไปเรื่อยๆเนาะ โอเคแปดสิบาท เฮ้ยดาบขวานสวยงาม มาอยู่โอ้ยเสียดายสิงโตบ้างว่ะ โอเคเออร้อยหนึ่ง ผู้ใดที่ท่านได้เข่ากุ้มเทเลแกรมแล้วค่ะ อ่ะ บอกไว้อีกรอบนึงก็แล้วกัน หากบ่ท่านได้เข่ากุ้มเทเลแกรมกะสามารถกดเข่ากุ้มได้เลยเนาะค่ะ เขาปักมุดลิงไว้แหะโอ้โหเชี่ยโบนัสเข่าเฮ้ย โบนัสเข่าอ่ะเดี๋ยวหนูนะ ขอใส่สูตร เอ่อ ที่ว่าทั้งบ้านส่งมาให้ก่อนเนาะค่ะซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวา อ่ะ โอเค เดี๋ยวไปซ้ายก่อนเนาะค่ะ อ่าโอ้โหดาบมาดาบมาโอ้โหฟันถึงมาว่ะบิ๊กวินเข่าค่ะ หกร้อยบาท เชี่ยโคตร เอามาโอ้โหตีคืน ใส่ดอกกลางค่ะโอเคดาบอยู่โอเคโอ้โหฟันถึกดาบที่สองบิ๊กวินเขาหกร้อยบาทเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่นะใช่ค่ะโอเค ดาบคู่โอ้โห ฟันถึกดาบคู่นะเมกาวินเขาหนึ่งพันสองร้อยบาทมาว่ะโคตรเอาเอาตีคืนอ่ะซ้ายขวาซ้ายเซ็จแล้วต้องไปขวาซ้ายขวาเอ้ยขวากลางขวาผู้พิษซ้ายกลางซ้ายขวากลางขวา เออหกร้อยบาทอีกแล้ว โคตรเอา กลางค่ะโอ้โหโลกเฮ้ยแต่ว่าหนูนะว่ามันอาจจะเลือกไม่จ่ายก็ได้นะ พวกฟันสิงโตเพราะว่าไม่ร้อยหาสิบอะฟันไม่ค่อยถึง แต่บัตรเพราะไม่หกสิบเนี่ยเบื้องว่าสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาท โอเค เดี๋ยวหนูนะขอกดต่อเลยเนาะค่ะเออแปดสิบบาท มาว่า โคตรเอาบัตรไม่หกสิบบาทขึ้นย่างไงเลย ขึ้นสี่พันแล้วเนาะค่ะได้ฟันสิงโต โหมา 20 บาทค่ะ จังไดสวยอังุนมา เออ ดาบขวาน สวยงามดาบขวานมา คอมโบสามคอมโบสี่ไว้จังไดบอมาให้ โอ้พวกเขาอะที่พันหกแล้วค่ะ สวยร้อยยี่สิบบาท เออก็ต้องปรับไปแล้วค่ะ เดี๋ยวเขาซีลากไปเรื่อยๆ โอเคสี่สิบแตกดีอยู่นะ แต่ว่าหรือว่าเขาต้องไปร้องก็ไม่ร้อยหาสิบว่ะตัวไม่ร้อยหาสิบนี่มันกับว่าต่างกันมันไหนอะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาใส่ออสองพันหรือว่าพันหาจังไหนมันก็ต้องขึ้นไม่ร้อยหาสิบอยู่แล้วอะเดี๋ยวเขาร้องเล่นแบบพวกไม่ตั้มๆเราลากไปดีกว่าเนาะคะ่ะว่ามันสีแตกดีบันไดแต่ว่า เท่าที่เบิ้งนี่ก็แตกดีอยู่นะเท่าที่เล่นเบิ้งเนี่ยเอาแจกันมาสอง จังไหนบอม้าให้โอ้ไปฮะาไปเล่นไปเรื่อย ๆ กดไปเรื่อย ๆ เนาะแจกกัน โอเค ขึ้นขึ้นลงลงเนาะค่ะไม่ต้องใจห้อน อ่ะขอดาบขวานบ่เขาบ่เขา80 บาทค่ะแต่ว่าหากว่าเล่น ไม่หนักๆ นี่ โดดไปไม่ร้อยหาสิบก็ดีขึ้นกันนะ เพราะว่ามันขึ้นเร็วอะ ถ้าสมมติมันแตกแล้วมันได้หลายกว่าเนาะ อันนี้ 60 บาท ยังได้ขนาดนี้ โอเคร้อยนึงดาบขวานจังไหนมาอีกโอ้โหเขาเนี่ยขนาดไม่ 60 บาท ยังได้ซีพันหาอ่าลองคิดเบิ่งค่ะสมมติว่าหนูนะใส่เอ่อเท่าไหร่วะพันหาเอ้ยบอแมนเอ่อไม่ร้อยหาซิปเออที่ได้หลายเป็นไหน น่าจะแตะมือแล้วเนาะค่ะฮะสมมติใส่ไม่ร้อยหาซิปโอเค80บาทโอ้โห ยเจกันไปตกลอกสามไปค่ะ สวย 20 บาท โอเค โอ้โห โบนัสสองช่อง โบนัสมาสองช่องเนาะ60 บาทค่ะ ค่อยๆกดไปเนาะ เออ ผู้ใดมีสูตรโลมากะสามารถแนะนำมาให้หนูนาได้เนาะค่ะ เดี๋ยวหนูนาสิเอามาทดสอบทดลองเล่นแล้วกะสูตรฟันสิงโตนี่ มีคนแนะนำมาหลายแล้วเนาะแต่ว่า บางทีขอความมันเลื่อนแบบมันเลื่อนดันหนีอ่ะโอ้โหมาแบบสิสวยงาม 1,600 บาท เฮ้ย สิงโตเขาเฮ้ยมาว่ะ 1,680 บาท เชี่ยโคตรเอาหาพันเก้าแล้วค่ะ อีก 40 บาทมาอีก 20 โอเค ไปค่ะ ยังไปต่อเดี๋ยวอยู่ เออ อีกร้อยหกสิบสองร้อยค่ะขึ้นขึ้นลงลง โอ้โหเฮ้ยตัวเมื่อกี้ลายยางงามเลย เออสองร้อยจังไดดาบฝัานนั่นละห้าสมุนเราเมื่อกี้ หนูนาได้ได้ไส้ไม่เอ่อร้อยหาสิบอะเออหนูนาว่ามันต้องได้ประมาณจักสามสี่พันนี่แหละแต่ว่าได้หลายอะโคตรหลายเลย น่าจะเป็นสองแถวเนาะเมื่อกี้ เบิ้งบอทันนี่ดิ หรือว่าแถวเดียววะเบิงมาทันเนาะ ว่าจักแถว แต่ว่าแตกงามไม่ดิโอ้โหหาพันหกพันวนอยู่หมองเก่าเนาะค่ะ โอเคมาหาร้อยหกสิบบาท โอ้โหโคตรงามหาร้อยหกสิบบาทค่ะหกพันสี่ค่อยๆกดไป เออยี่สิบบาทอางุ่นมาค่ะ สวยงามหกสิบบาท จังได เออ โอ้โห อีกครั้งนึง โอ้โหบ่อเข่ามาตกอย่างล็อกแรกเหรอแจกัน ไปตกล็อกสามพุนอ่ะ สวย เออ ดาฟานอังุนมา สวยงาม โอ้โหอังุนเข่าคอมโบสามมาแล้วอีกเทียนึง โอ้โหโอ้เป็นตะซัง อ่ะบนนั้นบ่เขา โอ้โห สองรอบ สามรอบ โอ้โหบังหวะมันมา เอี่ยงวะหรือว่าจะเริ่มดูด หรือว่าจะเริ่มดูดแล้วโอเคซีช่องค่ะอังุ่นมาอีกซีช่อง สวยงามจังไดบอตรงอีกหากลอกสองเป็นอังุ่นจะได้ต่อคอมโบเนาะแต่บอมาให้อ่ะบอเป็นอย่างค่อยๆเล่นไปเนาะค่ะโอเค20บาทได้ซีช่องได้โล่ค่ะ อีก 60 บาทโอเค 80 บาทเนาะค่ะ ตอนนี้ โอ้โห โบนัสฟัดติงตัวเขาม้าว่ะโอเคค่ะ เดี๋ยวหนูนะ ขอใส่สูตรของอคนที่ทรงมาให้หนูนะ คือเก่าเนาะค่ะ เขาบอกว่าให้สลับจากซ้ายไปขวาแทน อ่ะ เดี๋ยวขวากลางขวาเนาะ ไปค่ะ โอเค ดับขู่โดด ต่อไปกลางค่ะ เออ ดับยุบโอเค โอ้โห ฟันถึกมา บิ๊กวินแตกค่ะ หกร้อยบาท มาว่ะมาว่ะโอ้โห แม่เอ้ย ตีคืนตีคืนเนาะค่ะ ขวาค่ะ โอ้โห โล ขวากลางขวาเสร็จแล้วกลับไปซ้ายกลางซ้ายเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวหนูนะเลือกซ้ายค่ะ โอ้โหจบ จบแล้ว โอเคบวกมา 960 บาทอ่ะเดี๋ยวหนูนะกะขอพอซัมนีกันแล้วกันเนาะค่ะ 960 บาทอ่ะทั้งเบิดเป็น 7,260 บาทเนาะเอามา 1,000 บาทกะถือว่าคุ้มอยู่เนาะค่ะสำหรับสูตรลากไม่ กะลากไปเรื่อยๆเนาะค่ะว่าต้องปรับไม่ดอกแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขามีแบบจากสามพันสี่พันอย่างกับเสียห้าสิเลนอะกดไม่ร้อยหาสิบไปได้เลยเนาะค่ะ หรือว่าจะเล่นแบบพวกไม่โดดเนี่ยกับซีก็ได้กะเข่าดีคือกันเนาะแต่ว่าสำคัญเลยก็คือเลือกเวลาเล่นดีๆอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจังใดมื้อนี้หนูนักะขอโตลาไปก่อนนะคะพอกันไม่คลิปหนาเนาะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ